ในคลิปที่แล้วนะครับ นักศึกษาได้เรียนรู้ไปแล้วว่าความหมายแล้วก็ประเภทของภาพสัญลักษณ์เนี่ยมีกี่ประเภทแล้วก็ใช้งานยังไงบ้างนะครับ ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางการค้า ซึ่งสัญลักษณ์ที่เราจะมาเรียนรู้กันเนี่ยมีทั้งหมด 3 อย่างนะครับ นั่นก็คือเป็นตัว C วงกลมนะครับ ตัว TM แล้วก็ตัว R อยู่ในวงกลมนะครับอาจารย์มั่นใจว่านักศึกษาน่าจะเคยเห็นตัวใดตัวหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะมารู้จักกันว่าแต่ละตัวคืออะไรนะครับ ตัวแรกคือตัว C แล้วมีวงกลมล้อมรอบตัว C นะครับ สัญลักษณ์นี้ก็ย่อมาจาก Copyright หรือว่าลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับ ลิขสิทธิ์ก็คือเป็นการคุ้มครองกับงานสร้างสรรค์ทุกประเภทนะครับ ผู้ที่จะได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์เนี่ย ไม่ต้องทำการจดทะเบียน ไม่ต้องไปยื่นเอกสารอะไรให้ยุ่งยากเลยนะครับ เราจะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในทันทีที่เราสร้างสารรค์ผลงานนั้นขึ้นมานะครับ อย่างเช่นถ้าไักษาแต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่ง แล้วก็ร้องเพลงนั้นลงโซเชียล ลง Facebook ตัวเอง เพลงนั้นๆ เนี่ย ก็จะได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์โดยทันที เพราะว่านักศึกษาเป็นคนเขียนเพลงนั้นขึ้นมา เป็นคนแต่งเนื้อเพลง เป็นคนแต่งโน้ตนั้นขึ้นมาเองนะครับ การคุ้มครองแบบลิขสิทธิ์เนี่ย มันจะได้รับการคุ้มครองในทันทีหลังจากที่นักศึกษาสร้างผลงานชิ้นนั้นๆ ขึ้นมา นะครับ คนอื่นเนี่ย จะนำผลงานนั้นไปอ้างใช้สิทธิ์เป็นสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยไม่ได้นะครับ ยกเว้นแต่ว่าจะได้รับการอนุญาตจากเราแบบเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับหรือแม้แต่ถ้านักศึกษาวาดรูปขึ้นมาในกระดาษ ออกแบบตัวการ์ตูน ออกแบบคาแรคเตอร์ต่างๆในกระดาษนะครับ เพื่อป้องกันว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพของเรานะครับไม่ให้ไม่ให้คนอื่นเอาไปใช้เนี่ยนักศึกษาก็สามารถเขียนตัว C แล้วก็วงกลมไว้ได้ใดทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องทำการจดทะเบียนอะไรใด ๆ ทั้งสิ้นนะครับ สัญลักษณ์ตัวต่อมานะครับก็คือเป็นตัว TM อันนี้เป็นตัว TM ตัวเล็กๆนะครับไม่มีวงกลมไม่ขีดเส้นใต้อะไรใดทั้งสิ้นนะครับเป็นตัว TM ตัวน้อยๆที่อยู่ที่มุมใดมุมหนึ่ง ของตาสัญลักษณ์หรือโลโก้นะครับ TM ถ้าให้เดาย่อมาจากอะไรครับย่อมาจาก trademark นั่นเองนะครับ TM ก็เป็นเครื่องหมายทางการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนเหมือนกันนะครับแต่ว่า TM เนี่ยก็จะเน้นไปที่ สินค้าที่มีการค้ากำไรนะครับ มีการแสวงหากำไรจะไม่เหมือนกับลิขสิทธิ์เมื่อกี้ TM นะครับ ก็นับว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นตัวตนอย่างหนึ่งของสินค้าหรือว่าบริการนั้นๆนนนะครับ นักศึกษาดูในวงเล็บครับ มีวงเล็บเขียนว่าหากจดทะเบียนแล้วจะเลือกใช้ TM ก็ได้ ลองดูภาพนี้ครับ โลโก้เก่าของ Google นะครับ โลโก้เก่าของ Google เนี่ยที่มุมบนด้านขวาเนี่ยมีตัว TM ตัวเล็กๆ ด้วยนะครับ ก็แสดงว่า Google เนี่ยองค์กรใหญ่ระดับ Google เนี่ยเขาก็ต้องจดทะเบียนแล้วนะครับ แต่ว่าเขาเลือกที่จะใช้ตัว TM นั่นเองนะครับ แต่ต่อมานะครับ Google ก็ได้เปลี่ยนเป็นโลโก้ใหม่นะครับก็จะสังเกตได้ว่าไม่ใช้ตัวอะไรเลยนะครับ เพราะว่า Google นี่เป็นองค์กรระดับโลกที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วทั่วโลกนะครับ สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางการค้าตัวต่อมานะครับก็คือตัว R นะครับตัว R อยู่ในวงกลมนะครับตัว R ตัวนี้ย่อมาจาก Register Trademark นะครับก็จะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วนะครับ จดทะเบียนกับใครจดทะเบียนกับองค์กรที่ชื่อว่า U.S. Patent and Trademark นะครับองค์กรที่ชื่อว่า U.S. Patent and Trademark เนี่ยก็คือสำนักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งถ้าถามว่านักศึกษาจะอยากจดทะเบียนเป็นตัว R วงกลมไปใช้กับสินค้าหรือบริการของนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องบินไปอเมริกาไหม คือบินไปจดก็ได้ แต่ว่าจริง ๆ แล้วในไทยก็มีบริษัทหลายบริษัทนะครับที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ครอบคลุมทั่วโลกนะครับก็ไปใช้บริการบริษัทพวกนั้นในการจดทะเบียน Register Test Mark ก็ได้นะครับคราวนี้นักศึกษาดูในวงเล็บครับวงเล็บสีเหลืองๆเขียนไว้ว่าถ้าจดทะเบียนแบบ Register Test Mark แล้วเนี่ยเราจะใช้ตัว TM แทนก็ได้นะครับดังนั้นมันก็เลยย้อนกลับไปที่โลโก้ Google เมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับว่า ถ้าเขาจดทะเบียนในระดับที่องค์คุ้มครองแบบทั่วโลกแล้วเนี่ยเขาจะใช้ TM หรือว่าไม่ใช้เลยก็ได้นะครับ และทั้งหมดนี้นะครับ ก็เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางการค้า ซึ่งมีทั้งหมด 3 ตัวใช่ไหมครับ ตัวแรกเป็นตัว C อยู่ในวงกลมนะครับ ตัวที่ 2 เป็นตัว tm นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นตัว r อยู่ในวงกลมนะครับ ซึ่งต่อไปนี้ถ้านักศึกษาเห็นสินค้าหรือว่าบริการที่มันมีสัญลักษณ์พวกนี้อยู่เนี่ยเราก็จะแยกออกแล้วนะครับ ว่าแต่ละอย่างมันมีความหมายอย่างไร มีการจดทะเบียน มีเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของการค้าอย่างไรนะครับ ในหัวข้อต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันเกี่ยวกับเรื่องหลักการออกแบบภาพสัญลักษณ์นะครับ แล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ